ทุนสามหลักก็แล้วกัน เออทุนหน่อยนี่เล่นมา หลายแล้ว โอกาสเขานี่ก็ถือว่าหน่อยเอาเรื่องเนาะค่ะโมเมนต์ว่าเขาเล่นเที่ยเดียวหรอมันสิเขาเนาะนี่หนูนะ ก็เล่นหลายรอบเหมือนกันเนาะค่ะ เออจนกว่าแบบ หาเวลาจนว่าเขาว่าอย่างไงจนก็สีหาเวลาได้เนาะ เวลาที่มันเข่าดีๆอ่ะมาดิมาดิเออ ค่อนข้างที่สิตปยากเนาะค่ะ แต่ว่าพอมันแตกแบบค้นสิบอะเกมเสือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะไปไวสภาพ มันไปไว้เนาะค่ะ พอเวลาเข่าเนี่ยคือเข่าค้นสิบไปเลย เราบนที่นี่ หากก้อนท้องเข่ามันกับค้นยี่สิบอะแสดงว่าสวย แปลว่ามันแบบ เวลามันได้อะมันได้แบบก้าวกระโดดเนาะค่ะโมเมนต์ว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปเนาะเออโอ้โหสองรอบ สองรอบมาว่ะ ร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ เนี่ยเห็นบอกเวลาได้ได้หลักร้อยกันทั้งนั้นเลย หากสมมติว่าได้เป็นก้อนทองก็จะได้ประมาณร้อยยี่สิบเออโอเคสองร้อยยี่สิบแปดบาทไปขออนุญาตปรับมหมกันก้อนเนาะค่ะโอเคไปสิบบาทเนาะออโต้สิบข้างค่ะเฮ้ยเนี่ยที่หนูหนาบอก เวลามันได้มันได้แบบก้าวกระโดดแบบเสีย เวลาได้ได้เป็นก้อนเนาะค่ะเชี่ยโคตรเอาถุงท้องเขา เขามาแบบงงๆเลยโอ้โหสี่ร้อยยี่สิบบาทเอาว่ะ เอาว่ะโอ้พี่เสืออ้วนของเขาเอาอยู่เอาอยู่นะเล่นไปเรื่อยๆค่ะ สวยโอ้ยแต่ว่าหากได้ก้อนท้องนี่คุ้มเออก็ให้ได้แถวเดียวกับคุ้มเนาะค่ะหาลอยไปขออนุญาตปรับไม่เป็นิบบาทเนาะ ที่จริง20บาทที่ปั๊มยังได้300ก็ได้นะ โอเคิ0รอบค่ะ มาดิโอ้โหค่อยเล็งค่อยไต่ไปค่ะ สวย โอเค ได้สมแล้วค่ะสามช่องอีกอันเดียว โอเค สวยงาม มาว่ะบวกไม่อีก600 บาท เอ็กเคโคตรเอา โอเค โอกาสเขานี่ถือว่าหลายเลยนะ สมเนี่ยสมกับตะพวกเนี่ยโอกาสเขาคู่สิบถือว่าหลายเลยไปค่ะขออนุญาตปรับให้เป็นสี่สิบบาทเนาะพอพันหนึ่งแล้ว ไส้สิบไม่คือเก้าค่ะ สวย เฮ้ย โหยรอบนี้ รอบนี้ได้ยก เออโหยม้าสองโต โอ้โหเสียดายเสียดายว่ะ ถัวก็สองร้อยบาทเอง โอ้โหสภาพไปเดี๋ยวได้ก็ต้องไปต่อค่ะขอแบบบึ้มบึ้มสวย เออ ได้สองโอเค มาแล้วค่ะแถวนึง สวย อีกสามอัน เออ อีกอันเดียวค่ะอีกอันเดียว ขออีกอันเดียว โอเคโอ้โหได้สอง เฮ้ยสามพันสองเฮ้ยเอาว่ะเท่ๆไรไปไรไปพี่เสือนี่ ค่อนข้างที่จะแตกหลายเนาะค่ะ หากสมมติว่าเขาคู่สิบคุ้มแน่นอนบ้างว่ะไม่ซี่สิบเขาสามพันสองเฮ้ย ไปค่ะขออนุญาตปรับไปก่อนใส่ร้อยนึงเนาะค่ะพอหาพันเดี๋ยวจะใส่เป็นสองร้อยโอเค โอเค are you ready เออ าได้เออ โอ้โหนึกว่าจะสีได้แบบเต็มแถวแม่งร้ายจะถือว่าโอเคอยู่นะขาดสองล็อกที่มันว่าตรงกันเนาะค่ะ ของงามขอแบบไว้ชนไม้ก็ได้มะโอ้โหขาดช่องเดียวขาดช่องเดียวแล้วค่ะ สวย โอเคค่ะได้ก้อนท้องมา้า ก้อนท้องบวกม้า2,000บาทเนาะค่ะในเวลาได้มันได้แบบ คูณสิบอ่ะคูณสิบคูณยี่สิบของจำนวนไม่อ่ะโอ้ยเอาเรื่องหมาว่ะวงไม่สองพันค่ะสองพันหกสิบบาทได้สม สมได้หกสิบบาทหรอโคตรหน่อยเหรอสวย แต่ว่าพอมันแตกหลายเนี่ย โอกาสแตกของมันก็สิหน่อยลงไปน้ำแล้วค่ะโอ้โหขาดช่องเดียวอีกละขาดช่องเดียวหลายรอบแล้วนะ เออไปสองร้อยค่ะไม่คือเก้า มาดิโหเออมาดิ โอ้ยสภาพเออของงามโอ้โหหลายรอบแล้วนะ ยึกยักหลายรอบแล้ว แตกดอเฮ้ยหกพันบาท เอาว่ะคิดเก้ ตรสวย โคตรสวย บวกมา 6,000 บาทแล้วค่ะ บิ๊กวิกแตกได้ส่ง ไปขออนุญาตปรับไม่แล้วค่ะกันไม่สู่ได้เลยเนาะ ปรับมานี่ไป ใส่ซี่ร้อยบาทค่ะโอ้โหก้อนท้องม้าแบบสองตัว เห็นก้อนท้องม้าสองตัวแบบเสียเสียดายนะ มันหนาจะแบบมีไว้มาเชื่อมให้จับตัวนึงนี่เหรอสิไหม ยจังหวะนี้เอียงแตกอะต้องรับไว้ใหมดเอียงก็ได้มาไม่หมดเลย เพราะว่ามันเริ่มไหลลงไปแล้ว เฮ้ย สวย สวยเฮ้ยสมแล้วไม่สมม้าดูอะค่อนข้างที่จะม้าดูเลยเนาะสมเนี่ยเออ มาดิเออพูดสิบมาอีกแล้วค่ะ หมาแบบรัวๆเลยคุณสิบอะสมไว้ก่ะแตกเอาแตกเอาเนาะเก้มื่นเจ็ดค่ะไปเห็นต่อขอแบบงามๆโดดโอ้ยบ่ไม่จะได้โดดพะเนาเสือเต้นสะดอบเออถึงว่ะสวยโอ้ยสี่พันค่ะ เออ ของงามถ้าเขาบังงามกับขอเป็นแบบก้อนท้องมัยยังดีก้อนท้องมา ขอก้อนท้องก้อนท้องเออขอก้อนท้องแบบเบิ่มเบิ่มมา มาดิ มาดิ มาดิ เออของงามเลยค่ะ มือเก้าไปเหรียญต่อ มาดิ ดิโอ้โห โอ้โหอย่าเงียบอย่าเฝ้าเงียบอย่าเงียบ เออสองพันบาท โอเคถุงมาติดไม่ค่ะ โอ้โห ก้อนท้อง สวยงาม เฮ้ย ก้อนท้องมาว่ะ เอาเรื่อง 8,240บาทแล้วค่ะ โอเค หก้อนทองมาอีกแล้ว ก้อนทองมาอีกแล้วบวกไปอีกหนึ่งหมื่นบาทมาขออีก ขออีกก้อนทองมาอีก ยกก็ได้มาก้อนทองก็ได้โอ้ยถุงมา จังไหนจังไหนโอ้โหเยาวะคุณพ่อเขาไปค่ะขออนุญาตขยับไปต่อเลยเนาะไปใส่หนึ่งพันบาทเลยก็แล้วกันไหลแบบสิจิมไม่ค่ะมาดีวัดดวง วัดดวงดิโอ้กำลังจะบอกว่าสวยแม่งเอ้ยไว้มาสองโต ตัวมาคนละช่องสภาพวิยาวายาวาโอ้โหโคตรเงียบ เมื่อกี้แบบแทบสิบว่าแตกเลยนะ โอ้โหยาวานี่อย่างวะเนี่ยบ่เข่าเลยบ่เข่าเลยค่ะ สภาพ ไปค่ะติดไหมมาดิ มาดิมาดิโอ้โหบ่เข่า อุ้ยเสียดายตังเราอะเออ สวย กระโพกมา หากได้คุณสิบเซาเลนเลย มาดิ สวย ของคุณสิบสีได้เซาเลนเอออีกสองตัวมา สวยงาม โอ้โหโอเคค่ะเดี๋ยวนูนะขอคอสซัมมี่ก็แล้วกันเนาะ เฮ้ย นึกว่าจะสีแบบเบิร์ตโตแล้วนะ จากที่แบบสามมื่นอะเหลืออยู่มื่นนึงอะเดี๋ยวมูบเลย มาเดี๋ยวลูนะาก็ขอฝากไว้น้ำแน่นอะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นอะค่ะแล้วก็อย่าลืมเสียนพอม VIP เป็นกลุ่มเทเลแกรมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะมาเดี๋ยวเจ้าไหนไม่นี่หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนนะคะ พอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับไม่นี่สวัสดีค่ะ